明天我们干什么呀？我也不知道。我们还有一天的时间在这座小镇里游览，要不我们问问导游吧？怎么了，先生？我听着。你能为我们再推荐一个博物馆吗？我们也想有一个讲法语、印尼语、中文的导游。那您一定得去普吉泰华博物馆，那是一个讲述了普吉岛华人社区故事的博物馆。 那里中文的导游吗？我下午五点左右和您联系，可以吗？我需要找到一个可以当您导游的人。好的，没问题。สำหรับบทเรียนที่หตอนที่สนี้นักท่องเที่ยวทั้งสองคนปรึกษากันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรดี นักท่องเที่ยวคนแรกบอกว่ายังไม่รู้ และยังมีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับเที่ยวในตัวเมืองจึงขอคำแนะนำจากมักคุเทศมักคุเทศตอบว่ายินดีให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวขอให้มักคุเทศแนะนำพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่ง และต้องการหามักคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วย มักคุเทศพิพิธภัณฑ์แนะนำว่าต้องไปดู พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องความเป็นมาของชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวสอบถามเกี่ยวกับการหามักคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส มักคุเทศพิพิธภัณฑ์หอยบอกว่าจะติดต่อนักท่องเที่ยวทั้งสองตอนเวลาประมาณ 5 โมงเย็นเพราะต้องหาคนที่ว่างสำหรับมาเป็นมักคุเทศให้นักท่องเที่ยวแจ้งว่าโอเคไม่มีปัญหาและจะรอให้มักคุเทศพิพิธภัณฑ์ติดต่อกลับมาสำหรับประโยค您贴我们干什么呀แปลว่า พรุ่งนี้เราจะทำอะไรกัน คำว่า明天แปลว่าพรุ่งนี้คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า单แปลว่าทำ คำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่าอย่างเป็นคำสับเสริมน้ำเสียงเพื่อใช้ในประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่า ในกรณีนี้คือคำว่านะ สำหรับประโยค我也不知道 我们还有一天的时间，在这座小镇里游览。要不我们问问导游吧。แปลว่าไม่รู้เหมือนกันเรามีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับเที่ยวในเมือง ลองถามไกด์เราได้ไหมคำว่าหแปลว่าฉัน คำว่าเแปลว่าด้วย คำว่าผแปลว่าไม่ คำว่าจิแปลว่าทราบ คำว่า 我们แปลว่าพวกเราคำว่า还有แปลว่ายังมีคำว่า一天แปลว่าหนึ่งวันคำว่า的แปลว่าของคำว่า时间แปลว่าเวลาคำว่า在这座แปลว่าอยู่ที่คำว่า小镇里แปลว่านี้แห่งหรือแห่งนี้คำว่า游览แปลว่าหมู่บ้าน ในที่นี้คือที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว สำหรับประโยค要不我们问问游吧แปลว่าไม่อย่างนั้น ลองถามไกด์เราได้ไหมคำว่า要不แปลว่าไม่อย่างนั้นคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า问问แปลว่าถามถามหรือลองถามคำว่า导游 แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศก์คำว่าปะเป็นคำเสริมประกอบคำถาม ในที่นี้คือคำว่านะ เถอะนะสำหรับประโยค怎么了先生我听着呢แปลว่าเป็นอย่างไรหรือคุณ ฉันฟังคุณอยู่นะ คำว่า怎么了แปลว่าเป็นอย่างไร ในกรณีนี้อาจจะแปลว่า ว่าไง จะเหมาะสมกว่า คำว่า先生แปลว่าคุณผู้ชาย คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า听着แปลว่าฟังอยู่ ส่วนคำว่า เนาะเป็นคำเสริม แปลว่านะสำหรับประโยค你能为我们再推荐一个 博物馆吗？我们也想有一个。讲法语导游。แปลว่า ช่วยแนะนำที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์สักแห่งได้ไหมคะ เราต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยค่ะ คำว่า มีแปลว่าคุณ คำว่านงแปลว่าสามารถ คำว่าวแปลว่าสำหรับ คำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า在แปลว่าอีก คำว่า推荐แปลว่าแนะนำคำว่าอีเกแปลว่าหนึ่งที่หรือหนึ่งแห่ง คำว่า博物馆แปลว่าพิพิธภัณฑ์ คำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค我们也想有一个讲法语导游แปลว่า เราต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยค่ะ คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่าเยแปลว่าด้วย คำว่า想แปลว่าคิดอยาก คำว่า有แปลว่ามี คำว่า一个แปลว่าหนึ่งคน คำว่า讲แปลว่าพูด คำว่า法语แปลว่าภาษาฝรั่งเศส คำว่า导游แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศก ำหรับประโยค那您一定得去普吉泰华博物馆那是一个讲述了普吉岛华人社区故事的博物馆แปลว่า ขอแนะนำให้ไปชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวค่ะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าชีวิตชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตคำว่าน่ะแปลว่าถ้าอย่างนั้นคำว่านีแปลว่าคุณหรือท่านคำว่าอีติง แปลว่าแน่นอนคำว่า เกแปลว่าต้องคำว่าชิบแปลว่าไปคำว่าภูจีแปลว่าภูเก็ตคำว่าไทหวา แปลว่าไทหัวคำว่าักวนแปลว่าพิพิธภัณฑ์คำว่าน่าแปลว่านั่นคำว่าิแปลว่าเป็นหรือคือคำว่า อีเก แปลว่าหนึ่งแห่งคำว่า讲述แปลว่าอธิบายคำว่า了แปลว่าแล้วคำว่า普及แปลว่าภูเก็ตคำว่า ต่อ แปลว่าเกาะคำว่า华人แปลว่าจีนพ้นทะเลคำว่าเชื่อชื่อแปลว่าชุมชนคำว่า的แปลว่าของคำว่า博物馆 แปลว่านิทาน เรื่องราว ตำนาน สำหรับประโยค那里有法语的导游吗แปลว่า แล้วไกพูดฝรั่งเศสละ่ะคำว่า那里แปลว่าที่นั่น คำว่าจิแปลว่ามี คำว่า法语แปลว่าภาษาฝรั่งเศสคำว่า的แปลว่าของ คำว่า导游แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศ หรับประโยค我下午五点左右和您联系可以吗我需要找到一个可以当您导游的人แปลว่าดิฉันจะติดต่อลูกค้าเวลาประมาณ 17 นาฬิกานะคะ ต้องหา ไกด์ที่ว่างที่มาเป็นไกด์ให้ค่ะคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า下午แปลว่าตอนบ่ายคำว่าห้าอ่านเป็นภาษาจีนว่าหูคำว่า เปียนแปลว่ามงคำว่ายกแปลว่าราวๆหรือประมาณคำว่า เหอ แปลว่ากับหรือและคำว่าหมิแปลว่าคุณหรือท่านคำว่าเลียนฉี่ แปลว่าติดต่อคำว่าเคยแปลว่าได้คำว่ามาแปลว่าไหมสำหรับประโยค我需要找到一个 可以当你导游的人ซึ่งแปลว่าฉันจะต้องหาไกด์ที่ว่างมาเป็นไกด์ให้นั้นคำว่า我แปลว่าฉันคำว่า需要แปลว่าจำเป็นต้องคำว่า找到แปลว่าหาได้คำว่า一个แปลว่าหนึ่งคนคำว่า可以แปลว่าได้คำว่าต้องแปลว่าทำหน้าที่คำว่า你 แปลว่าคุณหรือท่านคำว่าเต่ายแปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศคำว่าเตแปลว่าของ คำว่าเรนแปลว่าคน สำหรับประโยค好的没问题我们等着您的消息แปลว่าโอเค ไม่มีปัญหาครับ เราจะคอยให้คุณติดต่อมาคำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเค คำว่า ไหมแปลว่าไม่มีคำว่า问题แปลว่าปัญหาคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า等着แปลว่ารออยู่คำว่า您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า的แปลว่าของคำว่า消息แปลว่าข้อมูลข่าวสาร